大家好，我叫金建成。大家好，我是白波。ไม่มีเลยผม คือมันเป็นรูทีนมากเลยเราก็ตื่นไปซ้อม แล้วก็กลับมาอย่างเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าถ้าว่ามีเวลาว่างๆก็ฟิตเนสนิดนึงหรือว่าไม่ก็ เล่นเกมเล่นเกมใช่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเล่นเกมมากกว่า โดยเฉพาะหลาย ๆ คนนี่ไม่เป็นอันซ้อมกันเลยครับ ก็ พอซ้อมเสร็จก็จะตั้งหน้าตั้งตารอ ต่อคิวเล่นเกมว่า ใครแพ้ก็ออกเลยแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ติดเกมมากคือน้องบาคอนะผม เล่นตั้งแต่กี่โมงนะทั้งวันนะผมทั้งวันแต่แต่น้องครับเวลาน้องเขาตั้งใจซ้อมก็ตั้งใจซ้อม แต่ว่าเล่นเกมก็ตั้งใจเล่นเหมือนกัน ก็ชื่นชมน้องครับครับผม ลังจากจบโวทัวร์นี้รู้สึกโล่งมากครับผมมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของของเจอร์นี่การเป็นนักแสดงหรือว่าการเป็นพอร์ฟอร์เมอร์ครับผมแล้ว ต่อคืออันนี้จริงๆเป็นแค่จุดเริ่มต้นยังมีหลายอย่างที่เราอยากจะทำแล้วก็วางแผนที่จะทำในอนาคตครับผมสำหรับบิวเองก็เออนี่คือจุดจุดเริ่มต้นแล้วก็อีกก้าวหนึ่งมากกว่า เพราะว่า เรามีหลายสิ่งที่ต้องทำนะครับ แล้วก็อยากอยากลองหลายๆอย่างเนี่ยอยากอยากคิดโชว์ต่อๆ ไปอยากทำไปเรื่อยๆเนี่ยครับครับฉากแรกของผมคือคิวบูก็คือ EP 14เลยควันแรกคือต้องถ่าย EP สุดท้ายแล้วแล้วรู้สึกว่ากดดันแล้วตื่นเต้นมาก ผมรู้สึกว่าจากวันนั้นมาถึงวันสุดท้ายที่ถ่ายซีนขับมอเตอร์ไซค์กับพอร์ชเนี่ย มันเป็นการเติบโตที่เห็นได้ชัดที่ผมเห็นในตัวเองครับคือเรามาชัวร์ขึ้นเราเรียนรู้หลายอย่างในการงานแล้วก็ในชีวิต เรารู้สึกว่าตอนวันสุดท้ายมันไม่ได้มันตื่นเต้นคล้ายๆบอกว่าเรากำลังจะทำสิ่งที่เรามุ่งมามาหลายๆเดือนครับสำเร็จแล้วับสำหรับตัวพิวเองซีนแรกน่าจะเป็นซีนที่เข้ากับพอร์ชนะครคุยถึงเรื่องตระกูลหลักอะไรเงี้ยก็ เออตอนนั้นก็ยังรู้สึกแบบยังยังไม่เข้าที่หลายๆอย่างเนี่ยแต่พอมาได้ทำมาเรื่อยๆมันมันรู้สึกว่าเราเราทำงานเป็นมากขึ้น เรารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้น เราสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดอะไรเงี้ยทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ แล้วก็แบบทำงานออกมาให้มันดีที่สุดนะครับแล้วสิ่งสุดท้ายคืออะไรสิ่งสุดท้ายเออ จะเป็นตอนรับคุณคินใช่ป่ะ ใช่ตอนรับคุณคินที่ที่ปางที่โค้ง ที่โค้งครับโอเค ซึ่งเป็น EP หนึ่งด้วยแล้วก็ออกมาเห็นแค่แวบเดียวจริงๆ นั่นคือซีนสุดท้ายครับอืมอ่าผมรู้สึกว่าจริงๆ เนี่ยบิวตอนแรกก็คือมีความคล้ายตัวละครพีทมากอยู่แล้ว แต่ว่าการที่เราได้ เหมือนสร้างตัวละครเหมือนแบบว่าช่วย develop ตัวละครไปในระหว่างถ่ายทำซีรีส์เพิ่มขึ้นนะรู้สึกว่าตัวละครพีทก็คือบิวเลยนรบผมคือคล้ายกันมาก ไม่ว่าจะเป็นในการนิสัยหรือว่ามุมมองมองของโลกอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเขาคล้ายมากสำหรับตัวไบเบิลเองเออก็คือเวกัสเลย คือเป็นตั้งแต่วันแรกจนจนมาถึงวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้เขาหยิบด้านที่ดีของเวกาออกมามาใช้ในชีวิตตัวของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านที่แย่ก็ก็เลดี้โกแล้วปล่อยปล่อยมันไป โอเค โอเคนุ้ก็จะตอบอีกเวงว่าตรงตรงที่ว่าเราต้องถ่ายซีนที่ยากแล้วที่คอมพิเคท ด้วยกันอย่างเงี้ยเราเราเรียนรู้ผมส่วนตัวเรียนรู้วิธีการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต้องเป็นยังไงแต่ว่าการเข้าซีนกับกับคนอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือ ได้ได้เก็บประสบการณ์กับบิวเยอะมาก เพราะว่าเราเรามีซีนเยอะค่อนข้างเยอะด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็คือคร่าวๆก็ได้เรียนรู้ในชีวิตการทำงานอะไรเงี้ยการเป็นโคสตาร์ที่ดีต้องต้องทำยังไงของบิวก็ ได้เรียนรู้จากการเป็นพาร์เนอร์ที่ดีครับ แล้วก็เออซึ่งเราเราเคารพเราเคารพซึ่งกันอยู่แล้วในในเรื่องของการทำงานแล้วก็แบบให้เกียรติกันไม่ว่าแบบเปิ้ลจะเสนอไอเดียอะไรออกมาเนี่ยเราก็พร้อมจะรับฟังแล้วก็แบบปรับปรับเข้าหากันด้วยนะครับ มันซึ่งเป็นการทำงานที่ดีครับ แล้วก็เออคิดว่าการทำงานแบบอยู่ได้เรื่อยๆเนี่ยเออมันต้องเป็นพาร์ทเนอร์แบบนี้ครับ ฉากร้องไห้เราจะมีครูประจำกองก็คือครูหนิงครูหนิงครับเขาจะมามาช่วยเราตลอดเขาจะมาช่วยให้เราทำความหมายกับว่าทำไมตัวละครถึงร้องไห้ แล้วอะไรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังซีน เพื่อจะให้มันให้มันพาไปสู่แบบว่าให้ให้เราเข้าใจความหมายของอิโมชันอันนี้ครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงจริงเขาก็จะให้เราใช้จินตนาการของเราไม่ว่าจะเป็น เอาเรื่องส่วนตัวหรือเอาเรื่องสมมุติขึ้นมาครับผม แต่ว่าของผมส่วนตัวนี้ จะค่อนข้างพยายามที่จะทำสมาธิแล้วก็ทำพยายามอยู่ในซีนผมของบิวเองก็พยายามพยายามนึกถึงตัวละครมากกว่าว่า เขาคิดอะไรอยู่เขาเขาเจออะไรมาบ้างเงี้ยแล้วก็อยู่กับโมเมนต์นั้นๆ สถานการณ์นั้นจริงๆอะไรเงี้ยอยู่ ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเองเลยนะก็คิดว่าเป็นตัวละครก็มันมันค่อนข้างยากที่ต้องใช้สมาธิแล้วก็กว่ามันจะถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะมันก็แบบมันก็หลงลืมความความเป็นตัวของตัวเองไปแล้วแล้วก็กลายเป็นตัวละครตัวนั้นจริง จริงๆ เราไม่เคยสัญญาอะไรกันเลยไม่เคยค่อนมันจะไปในเวแบบว่าแค่คุยกันแล้วก็เข้าใจกันว่าแบบอ่าว่าแบบเหมือนแค่แบบรับปากมากกว่าผม ว่าแบบเออเราเข้าใจตรงกันว่ามันจะเป็นในเวนี้อ่าอย่างเช่นอ่าตอนตอนเข้าซีน หรือว่าตอนก่อนแสดงไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าเข้าซีนในซีรีส์อะไรเงี้ย เราก็จะ คุยกันเตรียมกันก่อนว่าเราจะทำยังไงกันอะไรประมาณนี้ครับ โดยเฉพาะคิวบูซึ่งมันจะต้องเชื่อใจกันมากเพราะไม่งั้นถ้าถ้ามันผิดคิวก็อีกฝ่ายก็อาจจะบาดเจ็บได้ใช่ล้วก็เตรียมก่อนก็ประมาณนั้นเนี่ยอืมก็ไม่ไม่มีสัญญาอะไรนะครับก็มีแต่แบบให้ให้กำลังใจกันเองมากกว่าเนี่ยก่อนไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้นเวิร์ทัวร์หรือว่าก่อนแสดงอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ encourage กันเองเนี่ยว่า เออทำออกมาให้มันเต็มที่ที่สุดเองครับจริง ๆ ถ้าจำได้เราให้คะแนนสนิทเหมือนกันมาตลอดไม่ใช่ครับอเหมือนกันมาตลอดคือให้ก็ไม่ครับก็อยู่ที่เหมือนเดิมเก้าใช่ครับผมเท่าเดิมครับมถ้าต้องออกแบบผม จะคงเลือกให้เขาแบบคีปสไตล์เดิมอะเพราะแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเอง มีเอกลักษณ์ของตัวเองอ่าแล้วเรื่องคำแนะนำอะไรเงี้ย ผมก็อาจจะถามว่าแบบไอ้ตรงรองเท้านี้สวยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราค่อนข้างชอบเรื่องรองเท้าเหมือนกันคล้ายๆกันประมาณนี้ของวิวก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำอะไรครับ เพราะว่าไบเบิลเขาก็จะมีสไตล์ของเขาเองแบบสไตล์สไตล์เวลาที่เขาแต่งตัวก็จะเป็นแบบ ของตัวไบเบิลเองเลยเงี้ยซึ่งเราเราจะไม่ไม่บังคับใครให้ให้ทำในสิ่งที่เราแบบต้องการ เป็นตัวของเขาเองดีที่สุดแล้วครับ ของขวัญปีนี้นะครับผม ก็ไม่บอก งั้นเดี๋ยวปีหน้าอาจจะบอกครับผมครับผมเราปีหน้า ไุยกับไม่โนไม่เจอกันยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอกัน แล้วรู้สึกว่าไม่น่าจะได้เจอกัน เพราะว่าคือผมไม่ได้เอาเกรออกไปไหนมันเป็นแมวอยู่ที่อยู่ที่บ้านนี่แหละผมเป็นแมวอินดอร์แล้วนานๆที่จะพาเขาออกไปที่ไหน แล้ว รู้สึกว่าถ้าได้เจอกัน ก็ต้องรอดูเพราะว่าเราก็เดานใส่แมวไม่ได้แหวมันเป็นสัตว์ที่แบบห่วงถิ่นห่วงถิ่นใช่ แล้วแต่ว่า เอามิโนมาหาเกรแล้วเกรไปหามิโนว่าแมวตัวไหนจะเจ้าที่เจ้าถิ่นมากกว่าดูทรงแล้วน่าจะเน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าสำหรับตัวมิโนเองก็เออเป็นแมวที่แบบรักสงบด้วยสอง แต่แบบตั้งแต่เลี้ยงมาแบบแมวแมวผมไม่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยใช่กินแบบกินแต่ผักอะไรเงี้ย ฮะจริงบอกว่าเอาเหมือนแมวถือศีลน่ะ จริง อ๋อขนมแบบขนมปลาก็ไม่กินเหรอ no เนี่ยขนมเลียก็ไม่กิน ขนมเลีย no โอ้อืมก็รู้สึกว่าเป็นแมวที่แบบแปลกเป็นแมวที่แบบอยู่อยู่นิ่งๆอ่ะไม่ไม่ค่อยอะไรกับใครมากกว่า ก็จะนอนนอนอย่างเดียวแล้วก็แบบเออก็เหมือนเจ้าของเลยไต่ตองไต่ตองไต่ตอง ออบิวรู้สึกว่าทุกๆคำพูดอะมันมันมันมีมันมีผลของของมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ที่พูดอะไรเงี้ยมันต้องกั้นกองอยู่แล้วครับ แล้วก็เออบิวเป็นคนค่อนข้างแคร์ความรู้สึกคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาจะพูดอะไรออกไปก็จะจะไม่ใช้คำพูดที่แบบทำร้ายคนอื่นครับผมรู้สึกว่าผมให้ความสำคัญกับ การตัดสินใจอะไรมากนเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจอะไรแล้ว อะไรแล้ว อันนั้นคือ คือมันมีคุณค่า when you make a choice ก็เลยก่อนที่จะตัดสินใจอะไรหรือว่าก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ย เราเราต้องคิดก่อนอีกสิบปี34 yeah and you'll be 38ก็หวังว่า วันดีบิว ดูห่างเหินจังวะก็หวังว่าภายในอีกสิปีจะได้ประสบความสำเร็จ แล้วก็ทำตามความฝันที่มีตอนนี้คือเป้าหมายตอนนี้ก็คือทำทำได้หมด แล้วก็แบบคงมีเป้าหมายในอนาคตเหมือนกัน หวังว่าจะได้ไปเยี่ยม ฟาร์มแมว แล้วก็หวังว่ามีความสุข ก็สำหรับ ให้ไบเบิลก็หวังว่าจะได้ลองอะไรทำหลายๆอย่างที่อยากทำแล้วก็หวังว่าชีวิตคงปกติสุขดี สุขภาพแข็งแรง แล้วก็แล้วก็อยากอยากทำอะไรที่เคยฝันไว้อะไรเงี้ยก็หวังว่าเขาจะมีความสุขในทุกๆวัน สึกชอบชื่อนี้มากครับ ก็ตอนแรกก็ไปเสิร์ชลยเสิร์ชเลยเสิร์ชหาเลยว่ามันมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เจอแต่แบบรูปแมวอะไรเงี้ย แล้วก็แบบเออชอบชอบชื่อนี้เหมือนกัน แล้วก็เออก็ต้องแบบขอบคุณที่แฟนๆชาวจีนชอบชื่อนี้เหมือนกันเพราะว่าบิวก็ชอบเหมือนกันครับ